หัวข้อย่อยที่2นะคะอัตลักษณ์ร่วมและความหลากหลายของอาเซียนนะฮะทีนี้จากที่เรามีข้อมูลพื้นฐานมาแล้วเนี่ย เราก็คงจะจำได้ว่าอาเซียนเนี่ยคือการรวมกลุ่มของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 10 ประเทศคือมีตั้ง 10 ประเทศใช่ไหมคะ แล้วแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความแตกต่างของผู้คน ภาษา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ที่แทบจะเรียกได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความแตกต่างย่อยลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นมีความแตกต่างหลากหลาย เยอะมากในทางวัฒนธรรม สิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของหัวข้อเรื่องอัตลักษณ์ร่วมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยก็อยากจะทำให้เราตระหนักว่า ในขณะที่เรามีสิ่งที่เรียกว่าผู้คนที่มีความหลากหลาย มีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่หลากหลายกันในประเทศอาเซียน รวมทั้งในประเทศไทยเเราเอง ซึ่งในรายวิชานี้เนี่ยได้พูดถึงหลายๆ ครั้งเนี่ย ก็มีความแตกต่างหลากหลายกันของวัฒนธรรมและประชาชนและชาติพันธุ์ใช่ไหมฮะทีนี้พอจะต้องรวมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนเนี่ย ประชาคมอาเซียนก็คิดว่า มันควรจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ร่วมบางอย่างที่สมาชิกในอาเซียนในประเทศในอาเซียนเนี่ยควรจะมีร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในแผนแม่บทของสิ่งที่เรียกว่าประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยมันเลยต้องการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนขึ้นมา ทีนี้สิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของหัวข้อนี้เนี่ยก็อยากเพียงแค่จะเสนออสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความ ต่างกันในอาเซียน แต่จริงๆแล้วไอ้ความต่างกันเนี้ยมันคือสิ่งที่มันมีรากร่วมร่วมกันบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์หรือศาสนาหรือวัฒนธรรม ที่แม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าเราพูดกันต่างภาษาไม่รู้เรื่อง แต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกในอาเซียน หรือประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความคล้ายคลึงหรือว่ามีความเหมือนกันมากกว่าที่เราคิด สิ่งหนึ่งที่ เป็นประเด็นสำคัญที่หากเรารวมกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะประเทศสมาชิกในอาเซียนเนี่ยตระหนักทันทีละค่ะ ว่า มันมีประเด็นที่มันจะต้องมาท้าทายการที่จะต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นประชาคม การที่จะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน แล้วก็เป็นสมาชิกของชุมชนที่เรียกว่าอาเซียนนะคะมันก็คือทำอย่างไรที่ ไอ้ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม หรือว่าความคิดประเพณีและอื่นๆเนี่ย มันถึงจะมาทำให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ ทำอย่างไรเราถึงจะมองเห็นทุกคนในอาเซียนเนี่ยว่าเป็นประชากรอาเซียนว่าเป็นพลเมืองของอาเซียนร่วมกัน อันนี้คือสิ่งที่เป็นความท้าทายที่การเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยจะต้องตระหนักใช่ไหมคะ ซึ่งในภาครัฐเนี่ยก็ตระหนักนะคะแล้วก็พยายามที่จะดำเนินนโยบายต่างๆ ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าที่เราคิดนะคะแต่ ไอ้ความพยายามดังกล่าวเนี่ยมันก็ไปติดอยู่ในเรื่องที่ว่าแต่ละประเทศสมาชิกเองเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาดแผลที่ทำให้มีความขัดความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนนะคะเราก็มักจะพูดถึงเรื่องของอการรบความขัดแย้งกันของประเทศต่างๆนะคะอันนั้นเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดความแตกแยกนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันในหมู่คนอาเซียนนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องจัดการเพื่อที่จะทำให้ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนใช่ไหมคะ แต่สิ่งที่เป็นความท้าทายอย่างที่บอกไปเนี่ยเราจะจัดการยังไงลองถามตัวเราเองก่อนใช่ไหมคะในฐานะที่ส่วนหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกเป็นคนไทย แต่เราจะรู้สึกไหมว่าเราเนี่ยเป็นพลเมืองอาเซียนด้วย เราจะรู้สึกได้ไหมว่าทุกคนใน10ประเทศเนี่ยมันเป็นพลเมืองอาเซียนเหมือนกันกับเรา ง่ายๆนะคะกรณีง่าย ๆ ถ้าเรานึกถึงสิ่งที่เรามีข้อพิพาทถกเถียงกันมากับเพื่อนบ้านนะคะ นอกจากพม่าที่เรามักจะนึกว่าพม่าเนี่ยคือคนที่มาทำให้เราเสียกรุง แล้วเราก็ต้องเสียทองเสียสมบัติอะไรไปในในช่วงสงครามเสียกรุงเนี่ยนะคะลองนึกถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือกัมพูชาหรือว่าเขมรที่เรารู้จักเนี่ยนะคะคนเขมรนะคะจริงๆแล้วทั้งทั้งคนไทยและคนเขมรเนี่ยก็ไม่ได้เอาเข้าจริงๆนะคะก็จากจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่ารักกันมากนักใช่ไหมคะ อย่างเช่นกรณีที่มันเป็นเครื่องยืนยันได้ดีก็คือไอ้สิ่งที่เรียกว่ากรณีประสาทเข่าพวิหารนะฮะเวลาที่ลองนึกลองตอบในใจก็ได้ค่ะว่าคุณคิดว่าเขาพวิหารเนี่ยเป็นของใครนะฮะอืมเราจะนึกว่ามันเป็นของอาเซียนได้ปะหรือเราจะคิดว่ามันเป็นของไทยอยู่ตลอดเวลา หรือเราจะคิดว่าเป็นของเขมรนะฮะอันนี้ลองถามตัวเองดูนะฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่ามันมีสำนึกความเป็นชาติขึ้นมาว่า ไอ้สมบัติชิ้นเนี้ยไอ้เขาพระวิหารเนี่ยมันควรเป็นของเรานะฮะคือซึ่งไอ้การต่อสู้เพื่อที่จะแย่งชิงไอ้สิ่งที่มันเป็นของเราเนี่ยฮะมันไม่เคยเป็นของกัมพูชา และไม่เคยเป็นของอาเซียนเนี่ยมันทำให้เรากับเขมรเนี่ยมีเรื่องผิดใจกันบ่อยๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราควรระวังก็คือว่า ความผิดใจกันกับเขมรเรื่องเขาพระวิหารเนี่ยหลายครั้งมันถูกนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองของทั้งสองประเทศด้วยนะฮะอย่างเช่นเวลาที่เราจะเรียกร้องให้คนเนี่ยมาเชื่ออรวมกลุ่มทางการเมืองร่วมกันกับเราเนี่ยนะฮะหรือทำอะไรบางอย่างร่วมกันกับเราเนี่ยเราก็มักจะดึงประเด็นเรื่องชาตินิยมขึ้นมานะคะว่าโอเคเราเป็นคนไทยเราต้องช่วยกันเพื่อที่จะเรียกร้องเอาสมบัติที่เป็นของเรากลับคืนมา ซึ่งก็หมายถึงไอ้เขาพระวิหารนะฮะแต่ไม่มีใครที่จะคิดว่าโอเค เขาพระวิหารมันก็เป็นสมบัติของทั้งไทยทั้งกัมพูชา และทั้งไทยทั้งกัมพูชาเนี่ยก็อยู่ในประชาคมอาเซียน เพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นจำเป็นเลยว่าจะต้องไปแย่งกันนะคะเพราะไงก็มันเป็นสมบัติของอาเซียนร่วมกัน เราก็เป็นพลเมืองของอาเซียนร่วมกัน ก็เป็นสมบัติร่วมกันของเราถามตัวเองนะคะว่าคุณรู้สึกว่าทำอย่างนั้นได้ไหมนะคะซึ่งก็หลายคนก็จะบอกว่าได้แต่หลายคนก็จะบอกว่าไม่ได้นะคะในขณะเดียวกัน ในขณะที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีบาดแผลความที่เขมรทำกับเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะตัวคนเขมรหรือคนกัมพูชาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าคนไทยก็ไม่ได้เป็นมิตรกับเขานะคะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งกันนะคะอย่างเช่นมีกรณีเรื่องการเผาสารทูตไทยนะคะเผาธงชาติไทย ความโกรธแค้นดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรนะคะหลายครั้งเนี่ยมันเป็นข่าวลือนะคะอย่างเช่น นานมาแล้วนะคะมันจะมีแบบเรื่องออละครที่พูดถึงดาวพระศุกร์ไม่ทราบว่าใครจึงจำได้นะคะที่มีดาราคือคุณกบสุวรรณนะคะมันเป็นข่าวลือที่บอกว่ากบสุวรรณเนี่ยบอกว่าเขาพระวิหารเป็นของไทยไอ้ข่าวลือแค่นี้ทำให้คนโกรธนะคะทำให้คนเขมรโกรธถึงกับเผาสารทูตไทยเผาธงชาติไทยอะไรต่างๆนั่นนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่มันบอกว่านี่คือความท้าทายว่าอ้าวแล้วเราจะรวมกันเป็นพลเมืองอาเซียนได้ยังไงในเมื่อ คือเรายังไม่ยังไม่นึกเลยว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ย คือเป็นเป็นคนที่เป็นพวกเดียวกับเรา ยังคิดว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็เป็นคนอื่นอยู่เสมอนะคะหรือในกรณีล่าสุดก็คือเรื่องของการพูดถึงศิลปะบางอย่างนะคะเช่นโขนใช่ไหมคะการพูดถึงโขนนะคะแล้วก็การพูดถึงว่าไอ้ตัวโขนเนี่ย มันเป็นศิลปะของใครนะฮะ เพราะว่ามีข่าวว่าเราจะขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโขนใช่ไหมคะ คือจะเอาโขนเนี่ยไปขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมกับยูเนสโกขณะเดียวกันมันก็มีกระแสออกมาจากสื่อสื่อโซเชียลเนาะ คือ คือสื่อสังคมของกัมพูชาเนี่ยนะคะว่า จริงๆแล้วขนไม่ใช่ของไทยนะขนเป็นของเขมรคุณจะเอาขนไปขึ้นทะเบียนได้ยังไง อันนี้คือสิ่งที่อยู่ในโลกสื่อสังคมออนไลน์ของของกัมพูชาเนี่ยพูดกันนะฮะเป็นกระแสต่อต้านว่าขนไม่ใช่ของไทยเป็นของกัมพูชาอ่ะแต่ย้อนกลับมา เราเป็นคนไทยเราว่าขนเป็นของใครอ่ะเราก็รู้สึกว่าขนก็เป็นของของเราใช่ไหมเพราะเรารู้สึกว่าเออนี่คือศิลปะไทยอันสูงค่าล้ำค่าใช่ไหมคะอืมจริง ๆมันจะบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่า ถ้าเราได้เรียนในเนื้อหา ซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปเนี่ยเเราจะบอกว่าอัตลักษณ์ที่มันเกิดขึ้น หรือวัฒนธรรม ภูมิปัญญาต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นในอาเซียนเนี่ยมันมีรากร่วมกัน และรากร่วมกันนี้มันมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นของประเทศไหนใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาที่เกิดข้อพิพาทในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะก้าวข้ามไปได้ คือมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องมาทะเลาะกันนะคะ